เจ้าดอกไม้ เจ้ามีนามชื่อว่าอะไร โอ้ยสบายไก่ตอดข่อยบ่ละข่อยมอดจะเห็นพึ่งน้อยตัวเจ้านี้ลิ่นนี้ ไผจญกินอะไรจ้าไม่มีอะไรให้กินมันหวานอยู่บ่หวานไม่หวานไก่สไปอุ้ยวิทคมใบใหม่คมใบใหม่ semua ya ายไปไซแล้วพึ่งน้อยพึ่งน้อยพึ่งน้อยตัวใหญ่นี่ไฮ้อย่ามากัดกันนะอะไรมาตอดกันนะมันจะมาตอดค่อยแล้ว มันหาอาหารของมัน ดูดกินน้ำหวานกินน้ำหวานไม่รู้มันหวานหรือเปล่าได้ một đồng một hiến chuỗi bay còn na các bạn con đỡ พึ่งน้อย ถ่ายพึ่งน้อยให้ดูวิดแนวทยไร จิตตอดข่อยจังน้อยนี่